เคยที่จะคิดจะฉีดโฟมไหมฮะ ไม่เคย ไม่เคย ใช่ แล้วอันนี้คิดมายังไง อ๋อดูจากยูทูบของพี่บอมนี่แหละ เครื่องแพรอาหารตรงนครปฐม อ่าฮะผมพอเห็นก็ได้ไอเดียเลย อ๋อ เออ เพราะตอนแรกนี่คิดว่าจะเปลี่ยนทุ่นมาเปลี่ยนทุ่นมันเป็นแสนเนี่ยใช่ มันจะลงทุนเยอะกว่านเนาะนะฮะฉีโฟมนี่ช่วยมาเหมือนทุ่นใหม่นะครับเออ ดีครับวันนี้เรามากันที่ราชบุรีครับผมบ้านโป่งใช่ครับนะวันนี้เรามาทำอะไรครับ ก็มาอุดรอยรั่ว อุดทำทุ่นรั่วครับเป็นทุ่นเหล็กครับทุ่นเหล็ก ยาวประมาณ 17 17เมตรนะฮะแล้วก็ผ่าศูนย์กลาง80เซน80เซนนะเราไปดูกันครับ วันนี้มีการอุดรอยรั่วด้วยนะแล้วเราได้เจอแล้ว อย่างเงี้ยอย่างงานแบบเนี้ยที่มีเหล็กเหล็กกล่องอ่ะคุณนนทวัฒน์อันนี้คืองานยาก อันนี้งานค่อนข้างยากครับหนึ่งอุปสรรคคือใบตัดไม่สามารถตัดได้ครับเพราะว่าใบตัดมันความหนามันมันน้อยกว่าเหล็กครับมันเลยตัดไม่ถึงข้างล่างเพราะงั้น วิธีเดียวคือตัดตรงกลางแล้วก็งัดออก เอาเหล็กออกทีละเส้น ออกนะอย่างที่ท่านเห็นตรงนั้นนะครับผมนะบางที่ถ้าถ้าเขานัดเขาเชื่อมข้างล่างเราตรงรอยต่อเยอะไปครับจะงานยากเลยครับจะเอาออกไม่ได้เลยครับอืมแต่เนี่ยเขาเชื่อมแต้มเป็นจุดๆ เราก็พองัดได้มันก็อาจจะเกิดความเสียหายบ้างแต่เราก็สามารถซ่อมแซมหรือแก้ไขได้ยงงัดแล้วมันบิอะไรเงี้ยเราก็ตีกลับเข้ามาเหมือนเดิม แล้วเชื่อมให้เขาเป็นงานเก็บที่ค่อนข้างยากพอสมควรเลยครับงานนี้มันก็ค่อนข้างยากเลยถ้าเขาเชื่อมเต็มเชื่อมเยอะมันก็จะยากคืองัดไม่ออกครับอ่า เหล็กนี้ยากยากกว่าเหล็กแผ่นเยอะเลยครับ คือมันเป็นเหล็กกล่องไงใช่ครับ เหล็กกล่องแล้วต้องงัดเหล็กกล่องส้นถ้าถ้าใบตัดมันถึงมันก็ไม่เท่าไหร่ แต่ความหนามัน 2 นิ้วกว่าอย่างเงี้ยใบตัดมันได้แค่นิ้วกว่าเองตัดจริงๆอ่ะมันต้องมันต้องใช้ใบใช้เครื่องตัดตัวใหญ่เลย อย่างเครื่องตัดใบตัดเนี้ยใบตัด10นิ้ว11 12 นิ้วอย่างเงี้ยต้องใช้ขนาดนั้นเลย ซึ่งเราเราก็ไม่มีเพราะงานเงี้ยเราก็ค่อนข้างเจอน้อยมากอืมนะเดี๋ยวเราไปดูหน้างาน ถ้าอนาคตมีเยอะก็อาจจะต้องซื้อเครื่องนั้นมาตัดแล้วครับเป็นเครื่องเหล็กเป็นเครื่องตัดเหล็กครับแต่เป็นตัวใหญ่ตัว วใหญ่ตัวใหญ่กว่านี่นี่ท่านชมดูฮะ ได้ทำการเจาะนะอันนี้มีกี่ห้องเบื้องต้นที่คำนวณไว้ตอนแรกคิดคาดว่ามี2ห้อง คิดว่ามี2ห้องนะ แต่พอทำไปทำมากลายเป็น 3 ห้องครับนี่ต้องรื้อหมดเลยครับ ทั้ง ทั้งแนวเลยจะกลายเป็นรื้อหมดเลย เพราะมันเป็น3ห้อง ตอนแรกคาดการไว้แค่สองห้องเลยครับผมยากเหมือนกันเพราะเหล็กมันติดกับกับพื้นอยู่แล้ว แล้วเราต้องทำการเจียออกใช่ครับ เจียยากอันนี้กลายเป็นต้องรื้อทั้งหมดเลยทั้งแดวเลยครับ ตอนแรกนึกว่า 2 ห้องหัวกับท้ายแต่ไหนได้มีตรงกลางด้วย ใช่ กลายเป็นเก็บงานยาก เก็บงานเนี่ยนานเลยครับ การเชื่อมเก็บงานก็ค่อนข้างนานไปฉีดไม่เท่าไหร่ฉีดไม่เท่าไหร่บอกไว้ก่อนเลยฉีดไม่เท่าไหร่ครับเก็บงานเนี่ยยากงานเก็บเก็บเออที่จะต้องทำงานให้เหมือนเดิม แต่ซึ่งเราคิดค่าดำเนินการค่าอะไรเนี่ยถูกมากเลยครับงานพวกนี้ไม่แพงไม่แพงครับ แต่ถ้าให้มาทำอย่างเดียวเราก็ไม่ไม่ได้รับทำให้ไม่รับมันต้องมีการฉีดโฟมเข้าไปด้วยปะรอยรั่วอย่างเดียวไม่ฉีดโฟมแนะนำไหมคุณคุณว่าไง ก็อยู่ไม่ถาวรเหมือนกันครับคือปะผุไอ้รอยปะรอยเชื่อมเนี่ยมันก็มีสามารถแตกหรือหลุดได้เหมือนกัน อย่างที่เรามาเชื่อมเนี่ยเราปะเพื่ออยู่ พอพออยู่ปุ๊บเราก็ใช้โฟมอัดทับเข้าไปอีกทีหนึ่ง มันก็กลายเป็นการติดกาวสองชั้นถึงสามชั้นขึ้นไปอ่าถูกต้องนะถ้าเราผูกเดียวเวลาไปโดนหรืออะไรสกิดหน่อยมันก็จะหลุดแล้วกาวก็จะหลุดอะไรก็จะหลุดแล้วก็จะน้ำก็จะเข้าเหมือนเดิมแต่ถ้าเราทำการฉีดโฟมไปด้วย มันก็จะอุดทับไปอีกรอบนึงครับกี่ปีก็อยู่ได้ห้าถึงสิบปีครับอ่าห้าถึงสิบปีสภาพทุ่นครับอ่าเราจะการันตีเป็นสิบปีแต่ไม่ต้องดูสภาพทุ่นด้วย ถ้าเรืออื่นมาชนอ่ะโอเคใช่ไม่ได้อยู่แน่ไม่อยู่แน่ครับมันมันก็ไม่ใช่แบบว่า จะอะไรมันไม่มีอะไรถาวรขนาดเหล็กทั้งแท่นยังขูดได้ครับนี่เราโฟ มไงแต่ถ้าไปโดนกระแทกแรงๆหรืออะไรแรงๆเนี่ย มันก็สามารถช่วยชะลอน้ำเข้าได้ คือไม่จมไปเลย การฉีดโฟมคือดีอย่างหนึ่งคือมันชะลอน้ำเข้าเพราะเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าอ่ามันรั่วนะเพราะว่ามันเอียงไปข้างหนึ่งแต่มันไม่สามารถรั่วรั่วไปยันหัวได้ มันจะรั่วแค่เมตรหนึ่งสองเมตร เต็มที่ 2 เมตร เพราะว่าแรงดันน้ำจะเข้ามา อยู่ที่รอยเล็กรอยใหญ่ด้วยครับ รอยรอยรั่ววันนี้เราเห็นกี่รูที่เห็นเลยตรงนั้น 6รูครับ ตรงนี้ 1รูอ่ามีหกรูแต่ตรงกลางตรงกลางยังไม่เห็นด้วย เพราะตรงกลางยังไม่ผ่าใช่ครับทั้งหมดเจ็ดรูครับแค่ร่อนท่อนเดียวก็รูเท่า รูก็ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรประมาณนี้ได้ไหมประมาณนี้ไม่ถึงครับ ไม่ถึงไม่ถึงเล็กนี้เนี่ยหน่อยหนึ่งครึ่งนิ้วก้อยอย่างเงี้ย ประมาณครึ่งนิ้วก้อยแต่เยอะหลายรูน้ำก็จะก็คือต้องอุดอุดแล้วก็ทำการฉีดโฟมจะดีมากที่สุดใช่ครับนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะ เดี๋ยวเราไปดูการฉีดโฟมกันนะหลังจากที่ทำการอุดรอยรั่วแล้ว สักครู่ครับครับผมเดี๋ยวมาดูรอยแยกกันนะครับ อันนี้เป็นทุ่นที่หนักเอาการอยู่พอสมควรครับอันนี้ฝั่งนี้จะไม่มีรอยแตกนะครับ รามดูฝั่งนี้ครับอันนี้เป็นรอยแยกครับต้องมุดเข้ามาถึงจะเห็นด้วยนะครับ รอยแตกครับที่น้ำกราบตอนนี้เราอุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอยแตกนี้ประมาณห้าสิบถึง โอ้ มีรอยนี้อีกนะครับเด็นลึกมาล่องนี้ครับ จาก จากนี่นะครับ ยาวนี่ครับ ประมาณเจ็ดถึงแปดสิบเซนนะครับความยาวที่แตกครับ แล้วแตกสองนิ้วนะครับความหนาของการแตกนี่คือสองนิ้วครับเราไล่มาหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วแตกเป็นตะเข็บซึ่งการอุดเนี่ยยากมากครับ ยากพอสมควรครับ ยากมากครับอันนี้นะครับรอแตกรุนนี้หนักหนาสาหัสครับ แต่อุดอยู่แล้วครับตอนนี้อุดอยู่แล้วทำความสะอาดเรียบร้อยพร้อมที่จะฉีดครับ แล้วตอนนี้เราก็ทำการฉีดเรียบร้อยการฉีดแล้วครับนะฮะเขามีทั้งหมด 5 รูด้วยกันห้ารูใช่ครับ แล้วทำการฉีดเนี่ยพอมันนูนขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราจะทำการเอาเอาเลื่อยปาดออกเลื่อยปาดออกทีนี้แล้วจะมาช้าตรงที่ เก็บงานแล้วต้องเชื่อมอีกเชื่อมใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยครับเนี่ยก็คงจะมืดนะมืดวันนี้กลับมืดแน่นอนใช่เราจะกลับให้ทันนะโควิด้ก็ต้องดูอีกทีนนูนอันตรายมากนูนเต็มไปหมดเลยใช่ครับนะเวลานูนปาดเก็บแล้วก็ก็เอาใส่เข้าไปในทุ่นก็ได้เวลาฉีดมันก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันครับจะได้ไม่ทิ้งลดการทิ้งขยะลงแม่น้ำด้วยทีเนี้ยเราก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะว่าการรับประกันของเราเนี่ยแน่นอน5ปีใช่ครับถ้าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บโทรมาใช่ครับใช่นะเอ้าแล้วจะเสียค่าเดินทางไหมอ่ะ เสียค่าเดินทางมาดูอีกไหมถ้าถ้ามาดูเฉยก็เสียครับ แต่ถ้าแบบว่าถ้ามาทำให้อะไรเงี้ยเราก็มาแก้ให้ฟรี อ่า มาแก้ให้ นะครับอยู่ที่ระยะด้วยนะถ้าไกลมากก็ต้องขอนิดนึงถ้าเดินทางนิดนึงนะฮะมาแก้ไขให้ใช่ครับนะครับผม ตอนนี้นะฮะหลายๆคนเริ่มทราบกันดีแล้วว่าการฉีดโฟมของเราเนี่ยใช้กันทุกแพร่แล้วนะฮะเริ่มกันนะ นี่อยากให้ทุกคนนะครับนะก็ฝากนิดนึงนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะก็เข้ามาไม่ได้แพงนะรั่วเนี่ยมันก็รั่วกันแบบปกติอยู่แล้ว ทุกแพรรัวหนักรัวรัวมากรัวน้อยก็อยู่ที่แพ้ด้วยครับอืมตอันนี้รับประกันเราับประกันในกรณีที่มันรั่วหรือว่าสนิมแตกเองอะไรเองนะแต่ถ้าแบบ บว่าแชร์ไปชนหรือกระแทกหินแตกอะไรเงี้ยก็มีเคสด้วยนะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับในการซ่อมแซมแต่เคสนี้เป็นเคสที่แบบว่าเราเพิ่งเจอนะที่แตกเพเยอออก เป็นปากฉลาม แต่ไม่ใช่ปากฉลามซะเลยคือมันเหล็กมันดันดันขึ้นครับต้องใช้ค้อนทุบทุบให้มันแบบว่าให้มันให้มันเข้ารูปกันก่อนอค่อยอุด ด้วยกาวอีกที อุดให้มันอยู่ แต่ค่อนข้างยากเขาอุดก็หลายชั่วโมงครับอุดโอ้โหจะอยู่ได้ นี่แค่ทุนเดียว ทุนเดียวครับ วันนี้นะครับ ผม ทุนเดียวทั้งวันเลยครับเล่นยันมืดเลยครับ ทุนเดียวทั้งวันเลย ท่านผู้ชมครับ และตอนนี้นะครับ เราทำการฉีดในรูสุดท้ายแล้วนะ ในช่องสุดท้ายแล้ว รอดูนะครับว่ามันจะลอยแค่ไหน เป็นไงฮะตอนนี้รู้สึก โอ้ดีขึ้นเยอะเลย ดีขึ้นเยอะเลย อ่าฮะ เยี่ยมเลยจากจากตรงนี้ถึงตรงนู้นก็จะเทหน่อยนะ คุณปอน อ่าครับผม อ่าฮะรู้สึกแผนต่อ ตรงนี้ต้องวางแผนคุยกันอีกทีนึง่าไนะครับผม เคยที่จะคิดจะฉีดโฟมไหมฮะไม่เคย ไม่เคย ใช่ แล้วอันนี้คิดมายังไงอ๋อดูจากยูทูบของพี่บอมนี่แหละเครื่อง แพรอาหารตรงนครปฐม อ่าฮะผมพอเห็นก็ได้ไอเดียเลยอ๋อ เออ เพราะตอนแรกนี่ คิดว่าจะเปลี่ยนทุนนพะเปลี่ยนทุนมันเป็นแสนเนี่ยใช่ มันจะลงทุนเยอะกว่านะะฮะเทคโฟมนี่ช่วยมาเหมือนทุนใหม่นะครับเออโอ้ดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยอ่าฮะเยี่ยมเลยจากจากตรงนี้ถึงตรงนู้นก็จะเทหน่อยนะคุณปอนอ่าครับผมอ่าฮะรู้สึกแผนต่อตรงนี้ต้องวางแผนคุยกันอีกทีนึงนะครับผมเคยที่จะคิดจะฉีดโฟมไหมฮะไม่เคยไม่เคยใช่แล้วอันนี้คิดมายังไงอ๋อดูจาก ยูทูบของนี่บอมนี่แหละเครื่องแพอาหารของนครปฐมอ่าฮะผมพอเห็นก็ได้ไอเดียเลยอ๋อ เออเพราะตอนแรกนี่คิดว่าจะเปลี่ยนทุ่นพอเปลี่ยนทุ่นมันเป็นแสนเนี่ย ใช่ มันจะลงทุนเยอะกว่าเนาะนะฮะเป็นฟอร์มนี่ช่วยมาเหมือนทุ่นใหม่นะครับ เออเหมือนทุ่นใหม่มันจะขึ้นมาตอนที่แบบว่ายังไม่มีฉีดโฟมนี่สิบเซนละและนี่จะขึ้นมาอีกห้าเซน ที่พี่บอมบอกว่า รับประกันอย่างน้อย 5 ปีีห้าปี รับประกัน 5 ปีเลยครับรับประกัน 5 ปีมีอะไร เดี๋ยวเรียกใช้ได้เลย โอเค ไม่พูดมาก กิ้งมาปุ๊บไม่ต้องเอาค่ารถให้ อันนี้เราอัดแล้วลง YouTube นะครับโอเค นะฮะ ฝากท่านผู้ชมนะฮะกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะครับ ผมอยากให้ทุกคนนะฮะ ได้รับได้ทราบกันนะครับว่าทุ่นลอยน้ำนะฮะควรจะต้องมีโฟม ถ้าไม่มีโฟมนะฮะอายุการใช้งานจะน้อยลง แต่ถ้ามีโฟมอ่า ถ้ามีโฟมปุ๊บประสิทธิภาพของการลอยน้ำต่อไปอีก 10 ปีเลยทีเดียวผมบอกไว้เลยนะครับ ผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับจากช่องจกมกทีวี แล้วเราติดตามกันนะครับ ว่าเราจะไปไหนกันต่อ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ตอนนี้นะครับในในทุ่นของเรามีมีอะไรเช็ดขอดูหน่อยในทุ่นเรามีอะไรบ้างครับ กุ้งครับปลาดุกปลาปลาพร้อมครับนี่ปลาปลาครับเลี้ยงปลาเหรอครับ ผมนะฮะ นี่ มีกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากเลยไหนดูกุ้งมันเป็นกุ้งแม่น้ำป่ะกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้นะครับผมโอ้นะฮะอันนี้งานช้างเลยนะครับผม รูไม่ได้เล็กๆแล้ว ถ้าเขาเข้ามาอยู่ในนี้กันเยอะๆนะครับและไม่น่าจะมีตัวเดียวด้วยนะฮะไม่น่าจะมีตัวเดียวงานนี้เลี้ยงเลยเลี้ยงฉลองเลย งานใหญ่งานใหญ่เตาจุดเตาต่อไป